ฉันก็เกลียดตัวเองอยู่เหมือนกัน ที่เกิดมาเป็นเช่นนี้ ต้องยอมเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีทั้งที่ไม่อยากทำฉันก็อยากจะดีอยู่เหมือนกันไม่อยากถูกแคลนซ้ำๆอยากมีเวลาที่น่าจดจำไม่ต้องโดนใครเขา มชีวิตใหม่ กับใครสักคนที่ดี มีไหมสักคนที่เข้าใจ ถ้าเธอเกิดเป็นฉันคงเข้าใจสาเหตุที่มัน 去。 ใจที่มี มันทรมานเพียง today.